Welcome everyone to Juno Sweet Just Commentary. So we're gonna react to a video from Pierre Hug. I'm seeing here a thousand in the title for Thai title. Uh, let me just translate it quickly. It says here, um, with 1,000 baht, eating cheese for seven days in Germany became a reality. Okay, so they're in Germany. Ooh, that's nice. Okay, we're now gonna check out this video. Of course, thank you for requesting. Like, subscribe, share if you want me to react, leave a comment below, okay? And of course, this video has English subtitle to my fans who are English speakers you could go in the description go in the, go in the description <laughs> sorry and click on the link below okay thank you let's go ahead oh you Ooh. Hey, <laughs> <laughs> yeah and that is the whole team on to oh, super เกาหัวอีกแล้วแซนด์วิชเลยนะอ๋อแซนด์วิชซุปเปอร์ชีส wow. ประเทศเยอรมันเขากินชีสเยอะมากมีชีสหลากหลายประเภทมากแล้วก็มีไส้กรอกใหญ่มากดุมมากเอาไปไปเถอะ I'm going to be eating, of course, because it's, it's involving food. So I'm going to eat also. Wow! Look at all that cheese! That is a lot of cheese. อ่านไปพร้อมกันนะทุกคนแป๊บนึงนะอ่านไม่ออกก็มันต่างกันยังไงมันก็ชีสเหมือนกันหมดคือชีสที่ดีต้องมี3อย่างคนนี้ให้ข้อมูลนะคะต้องมีชีสที่มีกลิ่นนะครับความยืดแล้วก็ความแ h a t ซ s ล lot of นะก c ลิ่นเค็มนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวทำไมมันเยอะอะไร h e r than dark ไห c o l o นๆก็มา cheese แล้ว added dark colored cheese. That's a lot of cheese. Oh, ma, ma. าเอาน้ำหนักไม่ขึ้นให้มันู้ชีส o h cheese. แต่ว่าอะไรดกว่เอาก้อนนี้ไหมกินไม่ได้อันนี้สามห้าบาท45บาอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ประเทศเยอรมันเปิดถูกมากแต่ถ้าเป็นโปรตีนแพงจ้ะอะไรเนี่ยต้องทำชีสต้องใช้ขนมปังโอ้โหว้าว Yeah, this looks nice. No, no, that one. สิา Not that one. า้บ้านาสาทานิ้เนตองเน้ Butter. อันนี้ดูผลิตภัณฑ์แล้วเขาเอาวัวมาาย Dr. Varek just เป็น watch ที่ดี อันนี้แพคเกจจิ้งดีกว่าอันนี้เกนี้กนว่าเอาอันนี้ก็ได้โอเคเ้าหมาหลักน้ำหนักเลยค้าแล้วทำิมไเลขหกของพี่อะแค่ขึ้นมาเลขหกผมมันจะขึ้นมาเลขเก้าพี่ ฮัลโหลแม่รี่กับนะสวัสดีครับผมมันเกินว่ะเอาแล้วเว้ยตอนที่พี่ทำอาหารที่พี่ทำสปาเกตตี้ที่บ้านกินตอนพี่ซื้อธรรมสารสามร้อยกว่าบาทสี่ร่อยบาทซี้อแม่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโอ้โหไม่แพงนะนี่สนับรนุนก็เจ๊มันจะไปอยู่ในท้องคนได้ไงวะศูนย์จุดเก้าว้าวไม่ถึงสามสิบห้าบาทโยเกิร์ตค่ะโูเกิรอันเท่า ไม่ถึงเจ็ดสิบบาทกินได้ทั้งหมู่บ้านพอไหมว้าวเห็นเขียววเฮ้ยยาคู and I just like to jump in from Sam Bell to a s e r i เรืเฮ้ยเขาเขียนว่าเ exotic food เลยนะคืออันเดียวด้วยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่อื่นเพราะอันนี้คือบัตเตอร์มิลอันนี้คือฝรั่งเดินมาอัน้า่อยากได้แล้วบ้าง they would come with yeah they just live t h ที่เราสังเกตได้อะคือเรามาเยอรมันอะเราถ่ายวันเว้นวันเลยเว้ยคือปกติเราเจอวันถ่ายสิ่งที่ทำให้เราปุ๊กปุ๊ได้ออกวันเว้นวันอะปุ๊กปุ๊คืออะไร เพราะว่าน้ำดื่มที่เรากินน้ำแร่เราเชื่อว่ามันมีสมดุลบางอย่างมันปรับทำให้ร่างกายมันาระบายแล้วก็ขับถ่ายเพราะฉะนั้นเราจะลองเอาเอวีมากินนี่สปอนเซอร์ว้าวปะเนี่ประเทศไทยมันแพงมากที่นี่ไม่ถึง35บาทน้ำแร่อะถ้าเกิดซื้อตามข้างนอกอะแพงมาก คุณต้องซื้อที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ต้าว nice fruits and vegetables. Ooh, there's a lot of variety here. Wow, that's a lot of variety. Ooh, fantastic. Wow. Ooh, I should really put it on your hand still. the next morning. Gonna make a recipe. He's stretching. หน้าที่เป็นคนเตรียมอาหารนะครับทำหนึ่งนอกผมทำเป็น นะทำัเอามาเดินดูอุปกรณ์ครัวของฝรั่งกันก่อนดูเครื่องทำกาแฟนี่สิมันคือเครื่องที่เรียกว่าเนสเปซโซในบริษัทเนสเปซโซเนี่ยเป็นบริษัทที่คิดเครื่องเนี้ยออกมาเลยเพราะว่าเขาตอบโจทย์คนที่แบบอยากกินกาแฟสดแต่ว่าไม่อยากชงแบบทีนวันก็เลยสร้างเครื่องนี้มา แล้วขายคู่กับอันนี้ที่ตลาดมากถ้าคุณซื้อเครื่องนี้แล้วเนี่ย คุณต้องซื้อของมันด้วย วิธีง่ายๆในการใช้ก็คือเอานี่ลังโก้ดูเด s เชื่อมัน r m a สู้ h a t s so รอะไรไแม่งลรู้ o กาแฟสดเลยทีเดียวเชียว That's t a ม i n g too l ายหน้ากูทำไมเดี๋ยวได้แล้วเราก็กดเปิดนี้อันนี้มันก็จะหล่นลงมาข้างล่างให้เราเอาไปทิ้งนี่ไงเขาสะดวกตรงนี้ตีฟองนมได้ด้วยนะเฮ้ยข้างในมันมีอะไรไ h a ใส่ is i ่ nice เราเช่าที่ Airbnb อะอยู่คอนโดฝรั่งที่เขาไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยอุปกรณ์มันก็จะเลยโคตรข้างโอ้โหว้าวอยู่บ้านอะไมโครเวฟครับข้างบนแม่งเจ๋งอู้ฮะคืออะไรเดาว่าเขียงว่าวะหรือไม่ก็ทันนมปัง and that's where they store the bread พวกมึงซื้ออะไรกันมาวะ that's where they store the bread ใช่แน่ๆเลยเอาขนมปังวางไว้ตรงนี้แล้วก็แบบปิดไว้อย่างเงี้ยขนมปังแข็งแบบเยอรมัน that's where they store ตรงนี้นะฮะ ไปตรงน้ำนวดตัวกัต่อฮะโอ้โหโอ้โหเครื่องเทศจะชาเครื่องนี้โคตรดี บ้านเราก็ควรมีนะ แต่ว่าบ้านเราไม่ไ่ไหร่ไม่คือว้าวเครื่องล้างจานมมีก่อนเมื่อกี้ผมเพิ่งล้างแก้วเลยประเทศเขาเป็นประเทศแบบหนาวๆนะครับล้างจานมือถูกน้ำทีนี่มันหนาวอู้ตัวฝืนเตาองเตาอบฟร i d g e that's what ซื้ออะไรซื้ออะไรหยิบแบบโลกกาส t h a t อ a n o t ไอ้เส้นกรอกนี่คืออะไรรู้ไหมอะไรฮะ คตรเค็มซอสชิสเค็มสุดนี่เป็น3อย่างที่รู้รสชาติแล้วผสมกันแล้วอร่อยมีรสชาติยังไงขอชิมหน่อยโอ้มีชีสบ้างพอดีนะว It's a fig cheese. How is it? it's salty. so German like salty stuff. สับปะรดกินเหมือนแยมสับปะรดเลยอโอ้โหเอเคดูเลย y o don't like it. อดูสกอร์เยอรมันไม่ใช่เล็กๆไปฝรั่งโอ้เว็บซันเจสติเปจริงเลยอุ้ยโอ้โหคนดูใส่เลยทั้งนั้นแน่น Is it salty? เป็นยังไงกินแขนวเขียวแล้วที่มันมีไส้กรอกกรอบๆเหมืยน แต่กลิ่นของความเค็มแบบเหมือนไส้กรอกบูชเชอร์บ้านเราแต่เทคเจอร์ไม่เหมือนไส้กรอกกรอบอันนี้คือ before นะครับเดี๋ยวไปคุยกับต่ a r ดิมาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะทำเหมือนรายการทีวีเลยค่ะหนึ่งสองสามโอ้ nice. Ooh. f i น e s e ไ o สัก u l e Five second rule. what I'm doing there? His hand, he have a scar right there. On that side, that's right there, he have a scar. เหมือนครัวอาจารย์ยิ่งสักดิ์เลยเขียวๆขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้เด็กทานเลยเร็วๆดีน้องโอ้โหพี่หยอกเลยว้าวเป็นเป็นดีโอ้โห Sun has been very patient. Do you have the right way, not supposed to be the other way? oh, it's melting. Oh, wow. <laughs> It's a very quiet, มันเริ่มเป็นลายมันเริ่ม very quiet frying <laughs> pan. ไม่สาวน้อยหน่อยโอ้โหโคตรหนาเข้าไปต้องขอตัวนี้ช่วยนะครับแยมเนี่ยมันให้ Oh, yeah, you can put มันจะไหล Yeah, that's true. That's a good idea. การไม่ชอบเอาฟิลหนัก The idea in my head, but I never thought of it. Knowing this, I realized that works well. When something's very salty, I substitute to it. เปลี่ยนเป็นเนียนดีกว่ามีแต่ทฤษฎีปฏิบัติแม่งขั้นตอนนี้สำคัญเหมือนพริกไข่เจียวอะฮะ Ui, เป็นการทำให้เนื้อมันเข้าที่โอ้โห That's gonna take a while to make all of them. So it, it have a cover? โอ้ติดกันแล้วเลยโอ้เอ๊ะกดไอ้น้ำกดไอ้น้ำ I wonder why you had no to it. Hmm. Oh my gosh That's one dish. ปกปิดความชั่วร้ายแปะไว้จัดจานหมูเฮ้ยหยศ <laughs> Ah, look at บิ Super cheap. Sam love food. Ooh, <laughs> that's nice. โอ้โห ทานครับไม่ต้องกินลงกัน เราออกแบบรสชาติมาให้แล้วกด Not that one knife and fork. How is it? รสชาติดีกว่าที่กินร้านขนมปังเฮ้ยคุณมาตะหาเราตกนะโอ้โห คุณจะดูถูกกูเกินแล้ว s is impressive, kind, meaning you. ความเปรี้ยวของชีสคืออะไรอร่อยอ่ะคือแยมส้มหรือเปล่ากรลังจะอมเขไปอันนั้นอะจุดอร่อย แยมเนี่ยมันให้รสชาติหวานแล้วก็ไลท์คืออันเนี้ยมันจะเค็มแล้วมันจะหนักซานไม่ชอบว้าวหนักหนักยันสตรอเบอรี่หรอ อืมซาบูชีสหอมของกว่าว้าขอบชีสทั่วไปแล้วก็แยมคือไอเดียใส่เข้าไปทำให้เปียวมันตัดกันอ่ะมันดีมากแล้วขนมปังอ่ะถ้าไม่ทำอะไรมันไม่อร่อยไม่ต้องเอาไปผัด By the way guys it hasn't been subtitled as อ said I'm reading what they say it hasn't been s u b t i t l เฮ้ยกระเพอมแลยวนะแมยมันให้จริตนิดหน่อยกว่าต้อง to me. Penny I just want to see her. so Siri mainly go everywhere with them because I think he's the cameraman. นะแต่ s e r i o u s ี y what is wrong with Siri here why Siri here all over like that is it going wrong ใส่ใส่ใส่หลายคนอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ ไอ้วัตถุไม้ๆข้างห what is that ที่เกิดเกิดนะครับของเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะไม่เกี่ยวกับผมโอ้โหยิ้มเลยควยควควควายควยเปกตกมาวะ อร่อยเฮ้ยเกต้องยอมรับในฝีมือการกินข้าของฉันดีวะ ตัวที่ผ่านระหว่างกลางลิ้นอื้ตั้งเลย ตั้งตั้ง เต็มสิบให้เท่าไหร่ ยิ้มชั่วคือยิ้มชั่วทำไมวะคือคะแนนมันอาจจะสูงเลย แต่เป็นพี่ทำมันเลยแบบ มันเลยต้องโดนกด เออ มันต้องโดนดคนเลือกวัตถุดิบมันดี ให้คะแนนฉันเท่าไหร่แปดแปดนี่คือฝีมือก็ไม่ได้ หน้าตาแกห้าก็พลโสรุปแล้วราคาวัตถุดิบทั้งหมดเมื่อวานประมาวณ1,000 บาท น่าจะเหลือในครัวอีกเยอะมาก ๆ ที่สามารถกินได้อาทิตย์หนึ่งเลย ต้มทุนชิ้นนี้ น่าจะเท่าไหร่กันมัมังมมันอร่อยมากเลยอ่ะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณเราด้วยขอบคุณกูดิอ๋อฉันต้องขอบคุณแกจุ๊บส h e e r s โอ้โหเมื่อวานหลังจากที่ w o ซูเปอร์มาร์เก็ตช่ปชีที่นี่ะราคาถูกมากถูกกว่าสาม w ที่ไทยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาทำงานที่นี่แล้วเราก็กินแบบประหยัดทำอาหารกินเองเราก็เก็บตังค์ได้นะค่าของชีพก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับรายได้ที่เขาได้เฮ้ยเราเจอคนที่ทำงานร้านอาหารไทยเขาก็สามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้เป็นผู้ช่วยแม่ครัวอะไรอยู่ในนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่สั่งมาได้ไหมอยู่ที่นี่มา 30 ปีก็ซื้อได้มันก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวฝั่งยุโรปอย่าลืมว่าชีพที่นี่ราคาถูกมากแล้วก็ทำกินได้เองเลยแล้วก็ซื้อแยยมากินด้วย The dishwasher will do the dishes เมื่อวานฉันออกไปซื้อออกซื้อกับพี่ <laughs> Okay guys, thank you for requesting this one. Of course, don't forget like this video, share it, subscribe. Of course, if you want me to react, leave a comment. Okay, thank you so very much. Bye guys.